各位เว่ยถงเสวห่าวสวัสดีผู้เรียนทุกท่าน จะเห็นว่าปัจจุบันตามแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งหรือบนรถไฟฟ้า ในหลายๆ ที่เรามักจะพบเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินไปมา และชอบมาถามทางเราอยู่บ่อยครั้ง ในคลิปนี้เราซื้อจะสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถามทางและบอกทางเป็นภาษาจีนกันค่ะ คำศัพท์ที่น่าสนใจ เตี้ยวโถ เตี้ยวโถ ยูเทิร์นกั้วหมาลูกกั้วหมาลูกข้ามถนน请问一下高速公路怎么上请问一下高速公路怎么上ขอถามหน่อยว่าทางด่วนไปขึ้นยังไง去曼谷走这个方向对吗去曼谷走这个方向对吗 ไปกรุงเทพใช่ทางนี้หรือเปล่าคะ一直走就看见了一直走就看见了เดินตรงไปก็เห็นค่ะ先往右拐再往左拐先往右拐再往左拐 เลี้ยวขวาก่อนแล้วค่อยเลี้ยวซ้าย从这里去远吗从这里去远吗จากที่นี่ไปไกลไหม直走到十字路口再往右拐直走到十字路口再往右拐เดินตรงไปจนถึงสี่แยก แล้วค่อยเลี้ยวขวา见到第二个红绿灯就往右拐见到第二个红绿灯再往右拐เมื่อเห็นไฟเขียวไฟแดงที่สองก็เลี้ยวขวา大概半个小时就到了。 大概半个小时就到了，ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะ。玉佛寺怎么走？玉佛寺怎么走？Wat Pha g ไปทางไหนคะ？到第二个十字路口要掉头。到第二个十字路口要掉头。 ถึงสี่แยกที่สองก็ต้องยูเทิร์น请问地铁站在哪里请问地铁站在哪里ขอถามหน่อย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ที่ไหน请问公共汽车站在哪里请问 กงกงชื่อเชอจันใจหนาหลี่ขอถามหน่อย ป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหน机场离这远吗？机场离这远吗？สนามบินไกลจากที่นี่ไหม火车站离这อจันหลีเจอยนีหมสถานีรถไฟอยู่ไกลจากที่นี่ไหม 现在我们在哪里现在我们在哪里ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหน我不认识路我不认识路ฉันไม่รู้จักทาง我们迷路了我们迷路了พวกเราหลงทางแล้ว我想开车去清迈旅游。我想开车去清迈旅游。 ฉันอยากขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่我从曼谷开车过来我从曼谷开车过来ฉันขับรถมาจากกรุงเทพ我想开车玩遍整个泰国我想开车玩遍整个泰国ฉันอยากขับรถเที่ยวทั่วเมืองไทย在泰国需要多驾驶。 在泰国是右ตัว驾驶ที่เมืองไทยขับรถพวงมาลัยขวามือ自驾游很有趣自驾游很有趣ขับรถเที่ยวเองสนุกดีเธอเย่าใจเปียนจิ้งทงช้าเย่าใจเปียนจิ้งทงกั่เจียนชารถต้องผ่านการตรวจสอบที่ชายแดนฉงชิงไม่ค่ายเชอหลาย 要先过南邦府。从清迈开车来要先过南邦府。ขับรถมาจากเชียงใหม่ต้องผ่านจังหวัดลำปางก่อน从中国开车来要先过老挝从中国开车来要先过老挝ขับรถมาจากประเทศจีนต้องผ่านประเทศลาวก่อน 你还要付入境费，你还要付入境费，你还要付入境费。你还要付入境费。你还要付入境费。你还要付入境费。你还要付入照费。你还要付入境照你还要付入境费。你还要付入境费。你还要付入境费。你还要付入境费。你还要付入境费。你还要付入境费。你还要付入境费。你还要付入 ใบขับขี่ของประเทศจีนนำมาใช้ที่นี่ได้ไหม ผู้เรียนอย่าลืมทบทวน และนำประโยคที่เรียนรู้ไปใช้บ่อย ๆนะคะวมนชูฟ้าเลยพวกเราออกเดินทางกันเถอะ